สวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะ ที่ YouTube Channel ช่องใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะวันนี้เป็นอัศวินออนไลน์วันที่ 20 แล้วนะคะ เร็วมากๆ เลยค่ะ อัศวินออนไลน์วันที่ 20 วันนี้เรียนกันเข้มข้นมากค่ะ วันนี้ได้รับการเรียนรู้แบบประสบการณ์ จากการลงมือทำ Google AdWords ค่ะ Google AdWords เป็นการใช้โปรแกรมเพื่อโฆษณา แล้วทำให้ เว็บของเราอะค่ะ ขึ้นมาอยู่ระดับต้นๆ มันมีเทคนิคมากๆเลยนะคะ แล้วมันก็ไม่ได้ยากไปเกินกว่าที่มนุษย์อย่างพวกเราจะทำค่ะ มันอยู่ที่ว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้กับใครเพออแอนนะโชคดีนะคะ ที่มีโอกาสได้เรียนรู้กับอาจารย์สัตพลจันนรงค์ท่านคือกูรูผู้รู้จริงและลงมือจริงสอนจริงแบบระดับประสบการณ์จับมือทำ ถ้าเราทำไปไม่ได้ เราจะไม่มีโอกาส ขยับไปข้างหน้าได้เลยค่ะ อาจารย์จะให้โอกาสเราให้เวลาเราในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อวานก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปลองทำ Google AdWords เราก็เข้าไปในเมนูค่ะ แล้วเราก็เรื่องการสร้างโฆษณา ทีนี้เรามีเว็บใช่ไหมคะเว็บเราเกี่ยวข้องกับอะไรพอเรารู้ว่าเว็บเราเกี่ยวข้องอย่างเช่นนะคะเว็บแอนอาจจะเป็นช่องที่ว่าใคร ๆ ก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะแอนก็จะดูว่า ใครที่เขาเวลาเขาเข้าไปเซิร์ชเขาไปค้นหาใน Google อะค่ะใน Google Search นะคะเขาจะเซิร์ชหาอะไรบางทีคนก็เซิร์ชแค่คำว่าขายของ และเราจะทำยังไง ให้เว็บเราอะค่ะ เข้าไปติดอยู่ในอันดับต้นๆของคำว่าขายของเวลาที่คนเซิร์ชมา อันนั้นค่ะคือหน้าที่ของ Google AdWords เข้าใจใช่ไหมคะ ค่ะมันเป็นแบบนั้นเลยบางครั้งเราอยากมีเว็บ เราอาจจะมีธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์เรามานานแล้ว เรามีเว็บเพจ เรามีอะไรทุกอย่างพร้อม แต่เราไม่รู้เลยว่าเออเว็บของเราทำไมมันไม่ไปขึ้นอยู่ที่ระดับต้นๆ ที่คนสามารถค้นพบเราเจอเป็นหน้าแรกได้ อาจจะแบบที่รายการ 1 2 3 4 5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นแหละค่ะ คือประสิทธิภาพของการใช้ Google AdWords Google AdWords มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณานะคะ แต่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบอกได้เลยว่า มันคุ้มมาก ๆ กับการที่ธุรกิจของคุณ จะขึ้นมาอยู่ในเว็บบน ๆ แล้วคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อของคุณได้ อันนี้แหละค่ะ เขาเรียกว่าเครื่องมือโฆษณา Google AdWords ดีใช่ไหมคะ อยากจะบอกได้เลยค่ะ ว่าอาจารย์สัตพลจันนรงค์ของแอนเนี่ยค่ะ กูรูด้านออนไลน์ ท่านให้วิชาแบบเจาะลึก ลึกจริง ๆ ลึกในแบบที่ว่า เราเรียนแล้วอะเราไม่ใช่จะแค่คนที่รับทำโฆษณา แต่เราจะเป็นคนที่ทำให้ให้โฆษณาของลูกค้าทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการ เราจะพลิกมุมมองของการโฆษณาของลูกค้าจากที่เคยใช้บริการที่อื่น ให้มาใช้ของเราแบบมีประสิทธิภาพ แล้วจะไม่ผิดหวังเลยค่ะ ค่ะ วันนี้ฝากไว้สำหรับ Google AdWords ดีๆ นะคะว่า เป็นที่มาที่ไปใช้ทำอะไร แต่เรื่องลึกๆจริงๆ เราต้องมาเรียนรู้กันค่ะ บอกในนี้ก็ไม่เข้าใจค่ะ พอแอนเอง ถ้าไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แอนก็จะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เช่นกัน แต่วันนี้แอนอยากมาพูดถึงความสำคัญของ Google AdWords และประโยชน์ของเขาดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ แล้วพบกันต่อไปในวันต่อๆไปนะคะ ยังไงชอบก็กดไลค์ รักก็กดแชร์ หลงไหลกด subscribe นะคะ ดีใจที่ได้มาเจอทุกท่านเหมือนเดิมค่ะ แล้วคอยมาให้กำลังใจด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ